เจ้าทฤษฎีบทของลิมิตเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มนะครับ ก็จะเริ่มจากนะครับ เริ่มจาก เราบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ l นั่นก็คืออะไรครับ นั่นก็คือ เมื่อค่าของ f(x) เนี่ยนะครับ เข้าใกล้ l เนี่ย เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ย สิ่งที่เราต้องพิจารณาเงื่อนไขบอกว่าก็ต่อเมื่อ นะครับ ก็ต่อเมื่อลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางด้านน้อยกว่าหรือทางซ้าย ต้องมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่านะครับ ซึ่งต้องเข้าใกล้ l เช่นเดียวกันนะครับ ก็ในภาษาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ ก็ต่อเมื่อก็คือหัวลูกศรไปกลับ เมื่อกี้เราวิเคราะห์นะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่ากับลิมิตทางขวาหรือทางมากกว่าเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ l นะครับเราบอกว่าลิมิตนะครับ ของ sx เมื่อ x เข้าใกล้จุดนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ l นะครับ ครับ เรามาลองรีเช็คดูว่าในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ จากตัวอย่างที่ 1 ครับ ตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่ 1 เรามาพิจารณาดูกราฟนะครับของ y เท่ากับ fx นะครับกราฟของ y เท่ากับ fx นะครับเส้นกราฟเป็นอย่างนี้ พิจารณาที่ x เท่ากับ1ครับ พิจารณาตรงนี้นะครับ พิจารณาตรงที่ x เข้าใกล้ 1 นะครับ เราบอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้ายเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3 นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ x ขยับเข้าใกล้ 1 นะครับเมื่อ x ขยับเข้าใกล้ 1 เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับเส้นกราฟเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ สูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้ 3 นะครับเราเรียกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางด้านซ้าย มีค่าเท่ากับ 3 นะครับ ถ้ามาทางขวาครับมาทางขวานะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ 1 ทางด้านมากกว่า หรือทางขวา เส้นกราฟเป็นไงครับ ลดต่ำลง ซึ่งค่า y ของเราเนี่ยจะเข้าใกล้เลขอะไรเช่นกันครับ เลข 3 นะครับเราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 1 ทางขวามีค่าเท่ากับ 3 นะครับทำให้เราสรุปได้ว่านะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 1 เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 3 นั่นเองนะครับอันนี้เราพิจารณาจาก เส้นกราฟนะครับจากที่เราศึกษาผ่านมานะครับจากทฤษฎีที่เขาบอกนะครับว่าลิมิตทางซ้ายนะครับเข้าใกล้ L ตอนนี้ก็คือเลข3นะครับลิมิตทางขวาเข้าใกล้ L ก็คือเลข 3 สรุปได้ว่าลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1ก็คือ L ในที่นี้ก็คือเลข3นั่นเองนะครับตัวอย่างที่ 2 ครับตัวอย่างที่2นะครับพิจารณากราฟ นะครับ y เท่ากับ fx เช่นกันนะครับ y เท่ากับ fx นะเมื่อเราดูนะครับเข้าใกล้เลข2นะครับ x เข้าใกล้เลข 2 x เข้าใกล้เลข2เนี่ยนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการพิจารณาเนี่ยนะครับในการพิจารณาเนี่ย fx x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายก็คือมาทางด้านซ้ายนะครับมาทางด้านซ้ายก็คือทางด้านน้อยกว่านะครับเส้นกราฟเป็นไงครับ ลดต่ำลงนะครับเช่นกราฟลดต่ำลง เข้าใกล้ลบอะไรครับลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้2นะครับทางด้านซ้ายตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ4แล้วถ้ามาทางขวาแล้วครับเข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นยังไงขึ้นครับ ขยับขึ้นเห็นไหมครับขยับขึ้นก็เข้าใกล้ใครครับ y ของเราก็จะเข้าใกล้ลบ4นะครับเราเขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวา นะครับหรือทางด้านมากกว่ามีค่าเท่ากับลบ4จากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเนี่ยนะครับทั้งคู่ต่างก็เข้าใกล้ลบ4เราสรุปได้เลยครับว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับมีค่าเท่ากับลบ4นะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เรามาพิจารณานะครับกราฟ y เท่ากับ f(x) ตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้า เราบอกว่าเข้าใกล้ลบหนึ่งนะครับเข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านน้อยกว่าหรือทางด้านซ้าย จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยนะครับคงที่นะครับเมื่อเข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้าย ค่า y ก็ เป็นไงครับเข้าใกล้ลบหนึ่งก็เขียนแทนด้วยลิมิตของ f(x) x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับเรามาดูทางขวาครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา มื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวา เส้นกราฟเป็นยังไงครับ เส้นกราฟลดต่ำลงนะครับ ลดต่ำลงก็คือจะทำให้ค่า y เข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้เลขอะไรครับ เลข 1 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1 จะเห็นได้ว่าลิมิตทางซ้ายนะครับลิมิตทางซ้าย และลิมิตทางขวาเป็นไงครับมีค่าไม่เท่ากันนะครับ ตามทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ เมื่อกี้สักครู่นี้เราก็จะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งเนี่ยจะหาค่าไม่ได้ เพราะทฤษฎีบทบอกว่าถ้าจะหาค่าได้ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาต้องเป็นยังไงครับเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนนะครับว่าถ้าลิมิตนะครับของ f(x) ใดๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายเนี่ยไม่เท่ากับลิมิตของใครครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ ลบ1ทางด้านขวาเนี่ยถ้าไม่เท่ากันณนะจุดนั้นนะครับก็จะไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับ ดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับในตัวอย่างที่4นะครับในตัวอย่างที่ 4 เป็นกราฟ y เท่ากับ f(x) เช่นกันนะครับกราฟ y เท่ากับ f(x) เช่นกันนะครับพิจารณาเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้2นะครับเข้าใกล้ 2 ทางซ้ายเป็นไงครับ เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเนี่ยนะครับมีแนวโน้มสูงขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ สัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้ายตัวนี้เนี่ยนะครับ จะมีค่าเท่ากับนะครับ บวกอินฟินิตี้ก็คือขึ้นไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ แล้วถ้าทางขวาล่ะครับ ถ้าทางขวาทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านขวาหรือทางมากกว่า เราจะเห็นได้ว่าเส้นกราฟเป็นไงครับ ขยับขึ้นมานะครับ ขยับขึ้นมาเข้าใกล้ใครครับ เข้าใกล้ลบหเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางด้านมากกว่า มีค่าเท่ากับลบหจะเห็นได้ว่าตรงนี้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเป็นยังไงอีกแล้วครับ ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากัน ตรงนี้เราก็บอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2หาค่าไม่ได้นะครับ ก็จาก4ตัวอย่างนะครับ ผมแสดงให้เห็นโดยเส้นกราฟนะครับ เพื่อความเข้าใจนะครับ ก็จะทำให้เราได้ทราบว่าจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่ง หรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับ เราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด A และลิมิตทางด้านขวาของจุด A จะต้องเท่ากันนะครับ ลิมิตตรงจุดนั้นจึงจะหาค่าได้นะครับครับ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับ ถ้าเราบอกว่าเราให้ f(x) ตัวเนี้ยนะครับมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x นะครับ จากตรงนี้เราพบว่านะครับตรงนี้เราพบว่าสำหรับ x มากกว่า0เนี่ยพวกเราทราบว่าค่าสมบูรณ์ของ x มีค่าเท่ากับ x นะครับตรงนี้ใครที่จำไม่ได้นะครับใครที่จำไม่ได้จะต้องไปดูบทนิยามนะครับบทนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับบทนิยามค่าสมบูรณ์ซึ่งเขาบอกว่า ค่าสมบูรณ์ของ x ใดๆ เนี่ย จะมีค่าเท่ากับ นะครับ จะมีค่าเท่ากับ x เนี่ย เมื่อเงื่อนไขบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ 0 นะครับ หนังสือบางเล่มใช้ x มากกว่า 0 นะครับ ค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับ 0 นะครับ เมื่อ x เป็นอะไรครับ เป็น 0 ค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่าอะไรครับ 0 เพราะฉะนั้นจากบทนิยามตัวนี้นะครับจากบทนิยามตัวนี้ทำให้เราทราบว่าเอ้ย สำหรับ x ที่มากกว่า0เนี่ยนะครับ ค่าสมบูรณ์ของ x ต้องเท่ากับ x ดังนั้นเราจะได้ว่าเงื่อนไขของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้ของเราเนี่ยจะเท่ากับ x ส่วนด้วย x ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 นะครับ จินตนาการไปเป็นกราฟนะครับ f(x) เท่ากับ1นะครับ กราฟมันก็จะคงที่ที่เลข 1 ดังนั้นเนี่ยลิมิตที่เข้าทางขวาเนี่ยนะครับลิมิตที่เข้าทางขวาเนี่ยก็จะมีค่าเข้าใกล้ใครครับเข้าใกล้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ทางขวา ก็จะเข้าใกล้หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกราฟนะครับ เล่นๆก่อนนะครับลองดูกราฟเล่นๆก่อนว่า ถ้า f(x) เท่ากับค่าสมมูลของ x เนี่ยเป็น1เนี่ยเมื่อมากกว่า0นะครับอันนี้เป็นเลข1นะครับก็ถ้ามากกว่า0ก็เส้นกราฟก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเข้าทางขวายังไงก็ตามลิมิตก็จะเข้าใกล้เลขอะไรครับ เลข1นะครับสำหรับ x ที่น้อยกว่า0ครับ พวกเราจะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยจะเท่ากับลบ x นี่ครับตามนิยามนะครับตามนิยามค่าสมบูรณ์ของ x จะเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า 0 ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะทราบว่า f(x) ของพวกเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วยลบ x ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ1นะครับจะได้ว่าลิมิตของ x ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ทางด้านน้อยกว่า หรือทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับ เพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเป็นไงครับ ไม่เท่ากันนะครับ ลิมิต x ส่วนด้วยค่าสมมูลของ x เมื่อ x เข้าใกล้0 does not exist นะครับก็คือไม่สามารถหาค่าได้นั่นเองนะครับก็ให้ดูกราฟเต็มๆนะครับ ให้ดูกราฟเต็มๆนะครับ กราฟก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าถ้านะครับถ้าตัวนี้ก็แทนด้วย f x นะครับเท่ากับ1นะครับอันนี้เมื่ออะไรนะครับ เมื่อ x ของเราเป็นไงครับมากกว่า0นะครับ เพราะฉะนั้นลิมิตที่เขาเข้าใกล้ทางด้านขวา ก็จะคงที่ที่เลข1นะครับ ส่วนตัวนี้ f(x) ของเราเป็นไงครับ เท่ากับลบอะไรครับลบ1เมื่อ x น้อยกว่าอะไรครับ น้อยกว่า0มันก็จะเข้าใกล้ลบ1เพราะฉะนั้นลิมิตทางขวาได้ 1 ลิมิตทางซ้ายได้ลบ1เพราะฉะนั้น ลิมิตที่ x เข้าใกล้0จึงหาค่าไม่ได้นะครับ